ขอต้อนรับฟินิเชอร์ครับ ทั้ง 3 ท่านครับ คือเราแอดเชอร์เราส่งใบบิเวตเลยสแตมป์เลยกลับไปกับพี่ชาร์จเพิ่มไม่ได้ไหม นิดนึงแม้กระทั่งตากล้องยังหลงเลยซ้ายซ้าย จอดรถเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมารอนี่ไงครับมุดเข้าไปตรงนั้นแหละ ไปไปโอเคสเต็ปแรก อาจจะแบบว่าหายใจแรงนิดนึงนะฮะเวลาพูดไม่ได้เหนื่อยนะฮะไม่ได้เหนื่อย ขอโทษฮะ พียงแต่ว่าอากาศมันน้อยครับอากาศมันน้อยเบาบาง ครับผมอากาศมันบาบางมันก็เลยทำให้พอดครับอ่ะครับ พูดเร็วๆครับเพราะคนคนถ่ายก็เหนื่อยแล้ว โอเคครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนที่วัดนะครับผมสาทุก่อนอันนี้เลยเท่าไหร่ เบอร์อะไรดูหรือยัง โลละสิบโมงสิบโมงห้าสิบเก้าเดี๋ยวทำทุวยอย่างที่เนาะต่อไปร้อยสามสิบเจ็ดต่อไปร้อยสามสิบแปดยุ้งเดีดยตีนเขาเลย รอใช่ก็ผพออะไรกันไปรู้ สักอย่าง วันนี้เก๋เลี้ยงนะวันนี้เก๋ดารินเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็วตามมาตามมา มาอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วนะหาแต่เรื่องเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยเออนั่นดินี่ร้อยสามสิบโลนะเนี่ยเหนื่อย จีมสองนะครับ รอสอปอห้วยห่วงพยาบาลใช่ไหมคร้อยสามเจ็ดกิโล ว่าเชื่ออะไรหรอแต่แม่ผมอะเยอะเยอะที่หน้าน่ะถึงพาแม่เที่ยวทุกรอบ เอ้ยพาแม่เที่ยวนี่เดี๋เดี๋เกิดวันนี้กี่โีแม่ยกแม่ไปนอนเชียงโอ้โหแม่ยกเลยอันนี้แม่ผมมันครับทีมงานครับเป็นไงบ้างครับทีมงานบักคิดตั๋ว แย่นะ แย่ไม่ดีไอ้พวกอีสานคลาสสิกเดี๋ยวให้กูเจอเดี๋ยวกูเจอ ฝากมึงรู้ไหมพวกกูเหนื่อย ฝากบอกทีมงานไอเดียเป็นไง หน้าตามึงสะใจมากนะต่อครับ CP ต่อไป เดี๋ยวเราจะขึ้นบนสวรรค์กันครับเดี๋ยวรอนะครักก็ต่ออกประมาณสัก 40โลขึ้นบนสวรรค์กันครับ 2 ที่ 214โลตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงพอดี น่าจะขึ้นบันไดสวรรค์ตอนสักหกโมง ลา5โมง11นาทีเพื่อจะไปขึ้นบันไดสวรรค์ครับอุณหภูมิ23องศาููููดูดูดูดู ไปสวรรค์ตอนนี้เป็นบันไดนรกแล้วขึ้นตอนสภาพไม่เหลือละเวครับละเวแล้ววะเกลาเดนจะฝ่าบันไดสวรรค์สักครู่ยี่สิบเลวยป้ายนะครับ เดี๋ยวซ้าย ไปชมเรืออีกยี่สิบโลสามโล ถึงแล้วครับ CP ปตทผู้เรือ 246 กิโล ตอนนี้ 15 องศา2ทุ่ม อ่าสบายสบาย ได้กินข้าวแล้วดีใจจังเลยเขาบลาบไผ่บมวนเขาบวนมันบมเมนลกก่อน สบายก่อน ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ไปต่อแล้วก็คาร์บอนลมตรงนี้ซีพีต่อไปโรงพยาบาลยุพราชใช่ไหมเอีกสามสิบโลสองร้อยเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเจ็ดสิบสามมั้งพี่สสสสอองร้ยเจ็ดิบามามสิบโลก็สักชั่วโมงสสี่ิบนาทีแล้วก็จะได้อาบน้ำ่าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดตอนนี้สสองี่เจ็ด ก็30โล30โลประมาณ30โลโอ้แต่โคตรหนาวเลย ณภูมิ15 องศาระยะทาง278 กิโลเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวดูว่าจะนอนหรือเปล่าหรือจะไปต่อหรือจะยังไง240สี่ไปดีครับกินข้าวต้มเสร็จแล้วไปต่อเลยไม่นอนเลยอ่ะ ง่วง 十五六岁。 ครึ่งแล้วครับ ตอนนี้ได้มา 335เหลืออีก40โลโดยประมาณครับทันไปเจ็ดโมงครึ่งเหนื่อยมากอันนี้อยู่บนปากหมันครับแยกแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทางซ้าย ทารี่ตอนนี้ได้มา 337แล้วครับ 20 โลตีสี่ 46อ๋อ ไม่ใช่กระดาษเยอะจังเลยเมสว่างแล้วเมื่อเสียงสกุลฉันยังไม่ได้นอนเลย ห่วงนอนชิดเลยอตีห้าห้าสิบแปดแล้วครับดูด้านหลังครับ ตรงนั้นเป็นออก ด้านหน้าครับสวยงามนะครับ6โมง38 ที่ร้านกาแฟ หน้าด่านท่าเรครับปิดไม่เกินเจ็ดโมงยี่ิบมาเร็วไปสักป่าก่อนปิดสักห้าสิบนาที เจอกัน เดี๋ยวเผื่อพี่ยุทธอาจจะตามไปเผื่อเชื่อที่ตามไป ไปต่อแล้วครับคุชอบครับ สี่เจ็ดแปดตอนนี้พี่ยุทธก็ น่าจะยกกับเชอรี่เป็นเพื่อนกันหกสิบโลภายในเวลาสี่ชั่วโมงนิดๆก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเนินเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วก่อนลงเนินครับ นี่นีครับจามเส้นถั่วทอดแล้วชามประมาณ2โลครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมง15เลยครับขึ้นหรือว่าสมยอดใช้เวลาเท่าไหร่ครับขึ้นมาถึงถั่วทอดแล้วครับ 10โมง40ใช้เวลาไป 25 นาที เอวแทบหลุด ขาแทบหัก โอ้ยเหนื่อยมากครับชันประมาณ 19%แม็กซ์สุดประมาณ 19%แต่ว่าเฉลี่ยผมว่าจะอยู่ที่สัก 14ถึง16นะแต่ทางทางอันตราย คือต้องดูลาย ปัดตามลาย แล้วก็ต้องเตรียมลายไว้เพราะถ้ารถข้างหลังต้องที่หลบแต่ก็โอเคครับสนุกดีดูชออครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล483 เมตรที่จังหวัดเลยครับ อยู่ที่เชียงคานโอ้โห ดีครับประมาณโลนะครับ ต้องเข้าก่อน ตายอย่างเดียวครับ ตอนนี้ แย่เลยาแฟมนุษย์ครับเดินทางต่อครับ ไปจุดต่อไปเป็นจุดคอนโทนวัดผาตากเสื้อต้องขึ้นไปข้างบน ยากเสียเวลาคอนโทนเสร็จที่ 561 ครับ จากนั้นจะต้องไปที่ CP ต่อไปวัดอัฐะอะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วที่ 587 ไม่เกิน3ทุ่ม42 นะครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบเก้ามีเวลาอยู่ในมือ ชั่วโมง 45 นาที นะ ได้จาก CP ตะกี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะได้อีกหรือเปล่า โอ้แต่เหนื่อยเหนื่อยจริง เดี๋ยวต้องเลบสแตมแล้วต้องรีบไปต่อครับขอบแล้วครับมาเรียบร้อยเซอร์เฟซเสร็จต่อเลย สิบแปดสามหกครับ เข้าซีฟีแล้ว เดี๋ยวต่อไปเหลืออีกส็ดโลครับฟินิช เหลือเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง น่าจะโอเคครับ กินเรียบร้อย น่าจะไม่มีปัญหา แต่ว่าทางตรงนี้เท่าที่ชมได้ปั่นยากมาก เดี๋ยวดูครับว่ามันจะใช้เวลาเยอะแค่ไหน ดเลยเดี๋ยวต้องรอรูปจากทางทีมงานนะครับสนามนี้มีคนปั่นสมัครปั่นก็จะไม่ผิดจะ 60 คนนะครับ แต่ไม่รู้ลงปั่นกันเท่าไหร่ แล้วก็เข้ามาสักคนก็ยกกันเยอะเหมือนกันอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ ส่วนเก๋บาดเจ็บระหว่างทาง แล้วก็พี่แต่ก็เลยยกเป็นเพื่อนที่ CP5 ครับโรงพยาบาลยุพราชแล้วก็ผม สนใจไปต่อภาษีเขายังไปต่อ ก็เลยเผื่อจะตามไปดูในบางช่วงที่จะเจอเจอกันได้บ้างนะครับ แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงออกมาก็เที่ยงคืนละสุดท้ายก็เข้ามาตอนสองทุ่มครึ่งได้ครับกพีแล้วก็เจอเข้ามาพร้อมพี่โกโก้มาครับ เห็นว่าเป็นคนของพิษณุโลกนะครับแล้วก็สนามนี่600 โล629โล ยืน ได้ยืนหลับไป 5 นาที เหนื่อยที่ป่นมันสนามนี้มาปั่นเป็นปีที่2แล้วครับ ปีแรกเดือนธันวา ปีนี้เป็นเดือนพฤศจิกาเนาะโอ้เดือนวัน ก็สนุกครับ ชอบชอบนะ เพราะว่าผู้จัดดี ผู้จัดมี ดูแลดีนะครับ ตามติดเราตลอดเลย แล้วก็อย่างครั้งนี้มี GPS คอย track เราด้วยนะครับ แล้วมันเป็นเนินค่อนข้างเยอะ เนินเยอะที่มาก ๆ เลยนะครับ ไต่ประมาณ8,000 กว่านะครับ แล้วก็มีโรลลิ่งให้ให้เล่นตลอดนะครับ สนุกดีนะครับ แล้วก็วิวสวยมาก สวยมากๆครับนะครับ แล้วก็ได้ขึ้นภูทอกด้วย แล้วก็ได้ขึ้นผาตักเสื้อ ถึงแม้เวลาไม่ค่อยน้อยไปนิดนึง มีเวลาน้อยหนึ่ง แล้วก็พอดีรถล้มด้วยครับ ที่แถวสังคมก็ตอนแรกพอเช็คอาการดูว่า ไหวไหมก็ อ่ะยังไหวก็เลยมาต่อ อากาศหนาวชอบอากาศหนาว ทางสวยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมากันปีหน้าแล้วทุกๆปี เข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนตลอด เพราะพี่เอ๋แกคงกระซาดิตนะครับ โอเค ฝากกด subscribe ครับ กดไลค์กดกระดิ่ง แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจผมด้วยกลามต่อไปน่าจะพันห้ามั้ง ถ้าไม่มีการผิดพลาดกันพบกันใหม่ครับสวัสดี